มาก็จะบอกกันนะครับ ว่าเรื่องที่จะเล่าเนี่ยมันเป็น มันเป็นเรื่องของพ่อผมเองอ๋อครับ อ่า แล้วก็เป็นเป็นครั้งสุดท้ายเลยที่เป็นเรื่องเล่าของพ่อโดยตรงเลยอะก็คือ ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนให้กับความใช้ชีวิตโดยการไม่ประมาทเลยครับอืมได้มาเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับพอดีผม อ่าเพิ่งออกมาถึงสตูดิโอสตูดิโอส่วนตัวเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงแล้วส่วนตัวซะแล้วนี่นะฮะ ได้ในระหว่างที่คุณสองดื่มน้ำนะฮะ ผมขออนุญาตทายาคาร์เตอร์เพนแป๊บหนึ่งโอ้ไม่ไหวเหมือนกันฮะเจ็บไหล่มาก สักครู่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันจะยาวมากแล้วมันต้องใช้ ความทรงจำสูงมากอะเพราะว่าเรื่องมันยาวแล้วมันก็ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของพ่อผมเองเลยผมพยายามแบบ นึกแล้วก็อ่า นึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นที่พ่อได้เล่าทุกอย่างให้ฟังก่อนที่อ่าพูดตรงๆเลยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยอ๋อครับ เพราะเช่นนั้นนะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะฮะพี่สอง ถ้ามีเซนซิทีฟอะไรพักแป๊บนึงได้นะใจเย็นเล่าได้ชิวๆ อ๋อไม่เป็นไรครับ เพราะว่าก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตเนี่ยเขาผมรู้ที่ใจพ่อผมดีว่าแกไม่อยากให้ผมเครียดหรือเสียใจแกอยากให้แบบอารมณ์ดีเหมือนที่ผมเคยเป็นประมาณนั้น อืม อ่ะทีนี้ จะเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้มันย้อนกลับไปเมื่อแปดปีก่อนครับในสมัยนั้นนะคือผมกับพ่อเนี่ยเราจะไม่ได้ติดต่อกันเลย เพราะว่า พ่อเนี่ยไปมีครอบครัวใหม่ ผมก็จะอยู่กับแม่ คือตอนนั้นเราก็ด้วยความที่โอเคก็น้อยเนื้อกันน้อยใจกันเนี่ย เราก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลย ตัวพ่อเนี่ยก็ไปมีชีวิตใหม่อยู่กับครอบครัวใหม่ ในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็อาจจะคืนคืนกันบ้างแต่ก็ติดต่อกันทางโทรศัพท์จนวันเวลาผ่านเนี่ยตรงนั้นผมก็ว่างงานพอดี พ่อเนี่ยมีอาชีพขับรถบรรทุกอะรู้สึกจะเป็นรถหกล้อเป็นเป็นรถแค่อาหารเย็นนะครับของบริษัทหนึ่งแล้วกัน ของห้างสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแล้วกัน อืแกก็จะมีอาชีพแบบขี่ไปต่างจังหวัดเส้นประจำแกก็จะไปเส้นสุราธานี เป็นประจำของแกอยู่แล้วทุกวันครับสองสาวัน เนี่ยจะไปขี่ไปกลับสองสาวันไปกลับไปกลับอยู่เนี้ยเป็นประจำทีนี้พ่อติดต่อมาว่า สองเอ็มพอว่างไหมพอดีพ่อจะหาเด็กรถเนี่ย มานั่งไปกับพ่อหน่อยเดี๋ยวจ้างให้เลยเนี่ยวันละสามสี่ร้อยเนี่ยให้เงินสดทุกวันเลย ครับ ผมก็ว่างดีพ่อผมไม่มีงานเลยตอนนี้ คือตอนนั้นเราก็ไม่ได้กดอะไรกันมากแล้วมันก็แล้วในช่วงนั้นน่ะ แกพูดเหมือนกับว่า แกกำลังจะกลับมาอยู่กับพวกผมแล้ว เพราะว่าตอนนั้นรู้สึกผมจะมีหลานอ่ะก็คือมีลูกชายไงอืม พ่อเลยบอกว่าจะกลับมาตอนนั้นผมก็เลยไม่ไม่เครียดไม่โกรธมากก็เลยจะไปเป็นเด็กรถให้พ่ออผมก็เลยตัดสินใจรับปากไปเลยว่าเนี่ยผมจะไปเป็นเด็กรถให้พ่อนะก็นั่งไปด้วยกันก็จะได้แบบหรือฟื้นเรื่องราวเก่าๆในตอนที่สมัยเป็นพ่อลูกด้วยกันด้วยอ่าทีนี้เราก็ไปปุ๊บแกก็มารับไปตอนนั้นก็ขี่กันเข้าไปในบริษัทของพ่อ เนี่ยก็จะเป็นตึกสองข้างทางเลยจะเป็นตึก เป็นตึกสำนักงาน เข้าไปด้านในเนี่ยก็จะเป็นปู่รถขนาดใหญ่ในตอนที่ทุกอย่างมันก็ดูเหมือนปกติดีเนี่ย ผมก็โอเคเป็นเด็กรถก็มีหน้าที่ล้างรถคอยดับฉีดล้างตามจุดต่าง ๆของตัวรถเนี่ย พ่อเนี่ยก็ไปนั่งจับกลุ่มคุยกับเพื่อน อยู่ห่างออกไปเกือบยี่สิบเมตรครับระหว่างที่ผมกำลังฉีดฉีดน้ำไปเนี่ย คือผมก็ไปฉีดตรงบริเวณ ด้านข้างของตัวคนนั่งนะครับก็คือฝั่งซ้ายระหว่างที่ฉีดๆไปเนี่ยผมก็ชิลก็ร้องเพลงไป มันดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติอะแต่แล้วระหว่างที่ผมฉีดไปตรงบริเวณด้านข้างตรงประตูคนนั่ง มันเหมือนมีเลือดไหลออกมา ตรงซอกของประตูอะเฮ้ยมันไหลไปตุ่มมากับตามที่ผมฉีดนะตัวรถเนี่ย มันเป็นสีขาว เออ แล้วมันสีแดงตัดออกมาชัดเจนเลยเออ คือตอนนั้นน่ะ ผม ผมเฮ้ย คือผมพยายามเพ่งดีดูดีๆ คือ คือตอนแรกอะ่ะ โอเค มันมันน่าจะตาฝาดแล้วแหละเพราะเราไม่เห็น ไม่เห็นแล้วมันหายไปแล้ว ผมก็อ๋อสงสัยคงจะตาฝาดแหละก็ตกใจนิดนึงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอะ่ะ ผมคิดว่าเราคิดมากไปทีนี้เราก็ เอาน้ำฉีดฉีดไป ทีเนี้ย มันไม่ได้คิดมากแล้ว มันไม่ได้คิดไปเองแล้วเลือดไหลออกมาเนี่ยแดงฉานปนเศษเนื้อด้วยนะทีนี้มันไหลออกมาตามประตูของแบบตามซอกของประตูอะครับ มันแดงฉานจนแบบผมตกใจมากเลยตอนนั้นยืนนิ่งมองอยู่อย่างนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเงยหน้าไปมองตรงกระจกตรงคนขับเนี่ย ก็เห็นตรงช่วงไหล่คนและศีรษะคนที่กำลังนั่งเฉยอยู่ในรถนะครับพร้อมกับเลือดที่มันไหลมาตลอดเวลาเนี่ยปนกับน้ำตอนนั้นผมเลยตัดสินใจเนี่ย วิ่งไปหาพ่อเลย พ่อพ่อใครไม่รู้อยู่ในรถ แล้วผมก็เล่าเรื่องที่ผมเจอเนี่ยให้พ่อกับกลุ่มเพื่อนเขาฟัง อืมพ่อก็ทำหน้าเสียเพื่อนทุกคนเนี่ยทำหน้าเสียหมดเลย แล้วเพื่อนเนี่ยก็ถามเพราะว่า มึงยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ลูกมึงฟังเหรอพ่อผมก็ทำหน้าเสียๆแล้วตอบเพื่อนไว้ว่า เดี๋ยวรอขี่รถไปก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอืมผมก็สงสัยมากเลยว่า ทีนี้พ่อก็บอกว่าเดี๋ยวพ่ออาจจะเล่าให้ฟัง จะรอให้เราเดี๋ยวขี่รถไปก่อน ผมก็ยิ่งอยากรู้เข้าไปอยากว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วสิ่งที่ผมเห็นเนี่ย เราก็ตัดสินใจที่จะเดินไปดูด้วยกันกันหมดเลย สรุปคือรถมันไม่มีอะไรเลย มันก็คือรถปกติเลย เป็นรถสีขาวทั้งคันเป็นรถแช่อาหารเย็นปกติเลย ไม่มีรอยเลือดไม่มีรอยอะไรเลย ครับ คือตอนนั้นผมว่าใจเสียแล้วไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น ทีนี้กลุ่มเพื่อนเนี่ยด้วยความที่เขาไม่ได้วิ่งรถแหละ เขาก็นั่งสังสรรค์กัน ดื่มกัน ระหว่างที่ดื่มเนี่ย ก็ด้วยความที่เมา ก็เริ่มพูดอะไรไม่ดีออกมาอยู่ดีๆ เนี่ยก็พูดว่า ไอ้หน่วยพ่อผมชื่อหน่วยนะครับ ไอ้หน่วยไอ้ต้นมันตายไปแล้วเนี่ยมึงไม่กลัวไงพ่อพ่อก็ด้วยความที่ตึมๆเนี่ยดื่มนิดนึงพ่อก็พูดว่าโอ๊ยกูไม่กลัวหรอก ถ้ามันจะมากูจะเตะมันให้ด้วยแล้วแกก็หัวเราะกันในกลุ่มเพื่อนครับ พอสิ้นสุดคำพูดนั้นเนี่ยอืมเราได้ยินเสียง รถจักรยานเนี่ยอืมพร้อมกับกริ่งเนี่ย ที่มันดังกริ้งกริ้งกริ้งมาแต่ไกลเลย คือเราจับเสียงได้เลยว่ามันดังมาจากด้านซ้ายของบริเวณด้านหน้าอู่ เราเลยหันไปมองกันทุกคนเลยครับสิ่งที่เราเห็นนี่คือรถจักรยานเนี่ยมันไหล ไหลมาเองนะเออ ไหลมาเองไม่ว่าโค้งเข้ามาในอู่ด้วย แล้ว ตอนที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือพ่อเนี่ยหันหันหลังให้กับรถจักรยาน แล้วรถจักรยานเนี่ยไหลมาชนหลังพ่อเต็มๆเลย เออ พร้อมกับเสียงกระดิ่งที่มันแบบกริ้งกริ้งมาตลอดเลยครับ แต่สิ่งที่มันสยองกว่านั้นคือรถมันไหลมาเองโดยที่ไม่มีคนขับ อืมคือตอนนั้นเนี่ย ทุกคนเนี่ย หันไปมองที่เดียวกันเลย พ่อก็ตกใจหันไปมองกันหมดเลย ทุกคนตะโกนเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า นี่มันรถจักรยานไอ้ต้นนี่ คือตอนนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยตกใจแล้ววงแตกกันไปหมดเลย ไปกันคนละทางเลยดีนี้ทยอยจับกันไป อืพ่อก็เลยบอก เอ้ย ปะ สอง ปะ เราไปวิ่งรถกันเลยดีกว่า อืทีนี้เราก็โอเค ตัดสินใจขี่รถกันไป ตอนนั้นก็ไปด้วยกันสองคน เราว่านั่งกันมา ทุกอย่างมันก็ดูเหมือนปกติอะ เราก็คุยเล่นคุยอะไรตามตาพ่อลูกแล้วตอนนั้นก็เปิดเพลงเบาๆ ระหว่างที่ขี่ไปถึงเส้นสุราษฎร์เนี่ยอยู่ๆเนี่ย จากที่พ่อคุยเฮฮาสนุกต่างๆ เนี่ย อือยู่ๆแกก็เงียบอะเงียบแบบ เงียบเลยอะครับ ผมก็สงสัยว่าแกเป็นอะไรแต่ผมก็ไม่ได้ถามนะ ผมก็เอามือถือเนี่ยขึ้นมาเล่นแทน แกก็เร่งเสียงเพลงขึ้น ระหว่างที่กำลังขี่ๆไปเนี่ย เราผมเนี่ยสังเกตเห็นแล้วว่าตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยไฟมันสาดไปกระทบกับวัตถุอะไรบางอย่างลักษณะเป็นถุงขยะ ที่มีรูปร่างยาวเหมือนคนนะเออนอนอยู่กับพื้นข้างถนนนะตรงเลนมอไซค์ ตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรเลย ผมคิดว่าอ๋อถุงขยะ มันอาจจะตกอยู่ข้างทางแหละ ผมไม่มีอะไรหรอกระหว่างที่ขี่ผ่านไปเนี่ย จนมันไหลผ่านแบบ คือรถรถมันแล่นผ่านไปถุงถุงนั้นไปเนี่ยมันก็เลื่อนผ่านไปทางด้านซ้ายผมผมก็หันมองตามเลยนะหันมองกระจกหลังตามเลย มันก็แค่ถุงขยะอะอยู่ดีๆเนี่ยพ่อเนี่ยเพ้ยขึ้นมาอย่างดังเลย จังหวัดที่ผ่าน ผมก็เลยถามว่าพ่อเป็นไรพ่อเป็นไร พ่อก็ตะโกนบอกไอ้ท้องไม่เห็นเลยตะเกียผมก็บอกเห็นดิพ่อถามว่าเห็นอะไรอืเห็นเป็นถุงขยะ ครับพ่อก็เลยถามอ้าเห็นเป็นถุงขยะเหรอ้ก็อ่าใช่เห็นเป็นถุงขยะเนี่ยวางอยู่ข้างถนนเนี่ยพ่อก็บอกอ๋ออ๋อโอเคไม่โอเค เห็นเป็นถุงขยะใช่ไหมมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรแกก็ เหมือนชวนเปลี่ยนเรื่องคุย ทีนี้ระหว่างที่เรากำลังขี่ ขี่กันไปเนี่ยพ่อก็เหมือนเดิมเลยทำหน้าเหมือน คนที่กำลังพยายามปิดบังอะไรอยู่ ระหว่างที่ขี่ไปเนี่ยเราก็ขี่กันไปด้วยความเงียบอะต่างคนต่างไม่คุยกันแต่ทีเนี้ย เราไปเจอไอ้ถุงนี้อีกแล้วอะครับ ถุงเดิมลักษณะเดิมเลยฮะแต่ทีเนี้ย เราเห็นค่อนข้างชัดนะ เพราะว่าพ่อเนี่ยเปิดไฟแรงสูงตลอดเวลา เพราะว่าถนนเส้นนั้นเนี่ยมันจะเป็นป่ายาง แล้วก็มืดตลอดทางรถรถจะไม่มีเลย ครับ เราเห็นตั้งแต่ไกลๆแล้วอะเห็นว่าไอ้ถุงเนี่ย มันก็เหมือนเดิมมาเป็นลักษณะเหมือนคนแต่มันที่ไม่เหมือนเดิมคือ มันตั้งเป็นลักษณะเหมือนคนที่กำลังยืนรออยู่ตรงเลนถนนที่เรากำลังจะขี่ไปอะยืนรออยู่ตรงกลางถนนเลยเออคือตอนนั้นเนี่ยพ่อเนี่ย ทำอะไรไม่ถูกอะได้แต่ปล่อยให้รถมันไหล ไปตาม แรงรถของมันนะเออเข้าใกล้เรื่อยๆเข้าใกล้เรื่อยๆคือเรามั่นใจเลยว่าคนแน่นอนนะไอ้ที่อยู่ในถุงอะครับ ที่อยู่ในถุงดำมันคือคนแน่ๆเพราะเราเห็นเป็นหัวเห็นเป็นไหลเออเห็นเป็นลักษณะเหมือนคนที่ยืนเอามือมันแนบแนบลำตัว มันเหมือนถุงดำกำลังห่อตัวคนอยู่ถูกไหมพี่ อ่า ถูกต้องมันเหมือนถุงดำที่กำลังห่อตกอยู่อะอย่างนั้นเลย โอ้โอ้ครับครับ คือตอนนั้นเนี่ย เราเพ่งมองเนี่ย เราคือต่างคนต่างกดดันแล้วมันมันเงียบอะเราไม่ได้คุยอะไรกันเลย ตอนนั้นไม่ได้ถามอะไรกันเลยครับ แล้วจังหวะที่มันกำลังจะถึงเนี่ยสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะอไอ้ถุงดำเนี่ยมันกระโดดเฮ้ย กระโดดด้วยทั้งวิ่งด้วยอะเฮ้ยย้อนกลับมาหารถเรา แล้วเราก็คือเราไม่หลบเลยอะตอนนั้นชนแล้วเหยียบไปเลยอะ คือตอนนั้นเนี่ย เราเงียบจนแบบทุกอย่างมันกดดันไปหมดเลย ผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นตอนนั้น เฮ้ยพี่สองแล้วถ้าเป็นคนน่ะผมคิดอย่างแรกเลย คนสติไม่ดีหรือเปล่าออที่มาคอยแกล้งรถอะไรอย่างนี้หรือเปล่า แต่อันนี้มันมันมันเกินไปแล้ว อ่ะ เพราะว่าพ่อชนละเหยียบแน่นอนนะเพราะว่าจังหวะที่ไอ้ผู้ชายคนนั้น วิ่งเข้ามาใส่รถ เนี่ยครับ เรารู้สึกได้เลยว่าเราเหยียบคนแน่นอนนะเพราะรถมันเอียงขึ้นมาข้างหนึ่งเลยอะเหมือนเราขึ้นลูกระนาดข้างหนึ่งอะอย่างนั้นเลยอะแล้วมันไม่ได้เหยียบแบบจังหวะเดียวนะบริเวณด้านล้อหลังเนี่ยมันก็เอียงขึ้นเหมือนกันนะเรารู้สึกได้เลย เพราะว่ารถเนี่ยเหมือนเหยียบถูกเหยียบบางอย่างเนี่ยจากฝั่งนั้นไปอันนี้คือรถมาข้างหนึ่งเลย อันนี้คือรถเราเป็นรถกระบะถูกไหมพี่ อ่า เป็นรถหกล้อขนาดใหญ่อะรถแช่หาล้อเย็นเออเออเออเออครับครับนึกออกละคือมันเอียงเลย อืมคือตอนนั้นน่ะ ผมหันไปมองหน้าพ่อแล้วแบบเฮ้ยพ่อทำอะไรลงไปอ่ะพ่อเหยียบคนหรือเปล่า อืมพ่อก็บอกเฮ้ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอก คือทีนี้เราเถียงกันนะพ่อเหยียบคนหรือเปล่า เราลงไปดูกันก่อนไหมตอนนั้นเนี่ยพ่อเนี่ยชะลอรถ่ะเพราะว่าผมมาเปิดประตู เปิดประตูไปมองไอ้เจ้าสิ่งสิ่งเนี้ยคือแตงไฟรถสีแดงๆในตูดเนี่ยพอเขาจุดเบรกจุดขับอะมันจังหวะเหยียบเบรกเนี่ย มันเห็นเลยว่าไอ้ถุงถุงเนี่ย มันเละติดถนนเลยอะอืมผมคิดเลยว่าคนแน่ๆครับ ก็ถามพ่อทำอะไรลงไป คือแบบตอนนั้นเราหยิบไฟฉายที่มันอยู่ในเกะด้านหน้าเนี่ยฝั่งคนขับครับเรารีบลงไปดูอย่างไวเลยอะพ่อเนี่ยก็ต้องจอดรถอะเพราะว่า ผมเนี่ย ทิ้งตัวลงไปดูด้านล่างแล้วคือกำลังจะไปดูไอ้ถุงนี้แล้วว่ามันคืออะไรกันแน่ ด้วยความที่พ่อเป็นห่วงเนี่ยก็รีบลงรถมาเรียบเทียบรถข้างทางปุ๊บ วิ่งตามมาจะห้ามผมว่าสองขึ้นรถสองขึ้นรถแต่ผมอะลงไปแล้วไม่ทันแล้ว ผมก็เลยเอาไปฉายในเดินไปดูเลย คือปรากฏว่าในถุงนั้นเนี่ย มันเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ที่อัดเป็นกันเป็นก้อนๆน่ะ เออโอ้โหอัดกันเป็นก้อนๆแล้วก็มีศพแมวที่แบบ เป็นศพแมวเปอร์เซียตัวใหญ่ๆเลยครับ คือลักษณะเนี่ยหนอนเต็มเลยแล้วก็แบบเน่าแล้วอะโอ้ยครับผม คือตอนนั้นเนี่ย เราไม่รู้ว่าเรากำลังจะเจออะไรเรากำลังเจออะไรกันอยู่อะตอนนั้น ผมก็หันไปถามหน้าพ่อ พ่อ นี่มันอะไรเกิดขึ้นเนี่ย แล้วไอสิ่งที่เรากำลังจะเจอมันคืออะไรเนี่ยพ่อก็บอกป้าสองขึ้นรถแล้วพ่อจะเล่าทุกอย่างให้ฟังเองคือตอนนั้นเนี่ย ผมเนี่ย ได้แต่นั่งแบบนั่งคิดนั่งสงสัยกับสิ่งที่เจอเอเราก็ขี่กันไปเรื่อยๆเนี่ย ด้วยความที่เรากลัวเนี่ย ผ่านระยะไปสักระยะหนึ่งเนี่ย ครับ พ่อก็บอกว่า โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปแวะร้านอาหารใต้กันในเส้นสุราษฎร์เส้นนั้นนะครับ พอเราไปจอดปุ๊บเจ้าของร้านอาหารใต้เนี่ยเวลานั้นมันก็จะตีสามจะตีสี่ได้เขาก็ตื่นมาเตรียมร้านแหละบอก โอ้ยไปนวยมาแล้วเหรอ เออ เนี่ยเดี๋ยไงนั่งนั่งก่อนเออจะกินอะไร เดี๋ยวทำให้ก่อนเลย ครับร้านร้านเลยยังไม่ต้องเปิดหรอกเดี๋ยวทำให้กิน ระหว่างที่นั่งรอกับข้าว เนี่ย เจ้าของร้านเขาก็พูดไปอ่ะเขาบอก ไอ้นวย ไอ้ต้นเนี่ย มันไม่ได้นั่งรถตัวเองแล้วแหละ พ่อก็ทำหน้าเสียขึ้นมาเลยทีนี้ อืมแต่แกไม่ได้พูดอะไรนะ เจ้าของร้านเขาก็พูดไป เนี่ยฉันเนี่ยเห็นไอ้ต้นเนี่ยมันมันนั่งรอหน้าร้านทุกวันเลย มันอุ้มแมวเปอร์เซียตัวใหญ่ๆเนี่ยนั่งรอเองเนี่ยหลายวันแล้วครับ ก็ไปถามมันนะว่ามันมันรอรอรอตะนวยเหรอต้นก็ตอบเบาๆว่าครับ ตอบครับอย่างเดียวเลย มันไม่พูดอย่างอื่นเลย แต่ไอ้ต้นหน้ามันไปโดนอะไรมา ไม่รู้ อืมก็ถามมันมาแล้วว่าหน้าไปโดนอะไรมาเพราะว่าตรงบริเวณใบหน้าเนี่ย มันมีรอยเย็บบบครับ เย็บตั้งแต่ตรงบนหน้าผากไปถึงคอเลย ก็คือแบบลงรอยเย็บเนี่ยลงไปในเสื้อเลย ก็คือเหมือนเย็บระหว่างกลางหน้าอือหือครับ คือต้นก็ตอบเบาๆว่า อุบัติเหตุนิดหน่อย อืม คือตอนนั้นเนี่ยเจ้าของร้านแกก็แบบอ๋อแล้วแกก็เดินไปเตรียมของในร้าน พอช่วงกำลังจะเช้าเนี่ยต้นต้นก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแหละก็ไม่ได้อยู่ตรงบริเวณหน้าร้านแล้วหายไปแล้วครับจะเห็นอย่างเงี้ยบ่อย พ่อเนี่ยพอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บแกก็ตัดสินใจที่จะไม่กินข้าวแล้วตัดสินใจที่ว่าจะไปส่งของเลย แล้วสุดท้ายคือพ่อก็เล่าทุกอย่างย้อนให้ฟังทุกอย่าง เป็นคำสารภาพที่ ไม่อยากจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นกับตัวพ่อครับก็ในตอนนั้นเนี่ยพ่อแกก็มีเด็กรถเก่า ที่ชื่อว่าต้นน่ยอ่าอจะเป็นคนที่สนิทกับแกมากเลยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่จะเริ่มบุกเบิกเลยขับรถเลยเป็นมือขวากันเลยก็ได้สลับกันขับบ้างบางครั้ง วันนั้นเนี่ยพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยประมาทครับ ประมาทในการขับรถมากเพราะว่าด้วยความที่มันขับรถมาเป็นเวลานานหลายปีเนี่ยมันก็ก็อย่างว่าคนเรามันก็เริ่มประมาทขึ้นเรื่อยๆครับ พอไปเติมน้ำมันเนี่ย ก็จะมีโปรโมชั่นของทางอ่าปั๊มไม่บอกแล้วกันยี่ห้ออะไรอืมอืมเขาก็จะบอกว่า อ่ะเติมพันห้าแถมน้ำขวดหนึ่งครับ เติมสามพันแถมน้ำขวดหนึ่งอะไรอย่างนี้ อืมอืมพอไปเติมมันเติมเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็สะสมอยู่ในรถเนี่ย วางระเกะระกะบางครั้งเนี่ยแกก็เอามาวางข้างตัวบอกคนขับเลยครับหิวน้ำปุ๊บก็หยิบกินหิวน้ำปุ๊บก็หยิบกิน ก็เริ่มที่จะใช้ชีวิตเนี่ยประมาทมาเรื่อย ๆ วันนั้นก็ดูทุกอย่างเหมือนปกติเด็กก็ค่ขี่มาแซนซูร่าปกติเลย เด็กรถเนี่ยก็หลับไม่รู้เรื่องเลยต้นเนี่ย ปุ้มแมวเปอร์เซียตัวใหญ่เนี่ยชื่อว่ามีเงิน ครับพ่อเนี่ยก็ช่วยกันเลี้ยงกันมาตั้งแต่มันยังเล็ก อืมระหว่างที่ขี่ขี่ไปเนี่ย จนไปถึง ไอ้ถนนที่เราเห็นถุงดำด้วยกัน เนี่ย พ่อบอกว่า ตอนนั้นเนี่ยรถมันโล่งมากเลยแล้วพ่อก็ไม่ได้ขี่เร็วด้วย มองไปด้านหน้าเนี่ย ไปเนี่ยมันสาดส่องไปเห็นรถปูน ที่กำลังเปิดจอดจอดเฉยๆนะเปิดไฟเฉยๆอยู่ครับด้วยความที่อ่ะโอเค เดี๋ยวแกขี่ไปใกล้ปุ๊บจะแตะเบรกนิดนึงเพื่อเรียกออกขวา ก็คงไม่มีอะไร ระหว่างที่ขี่ไปเนี่ย เกิดซวยขึ้นมา จังหวะที่พ่อแตะเบรกครั้งที่หนึ่งเนี่ยโอเค มันไม่มีอะไร แกแตะเบรกซ้ำปุ๊บไอ้ขวดน้ำที่อยู่ข้างตัวเนี่ย มันพุ่งไปขัดกับเบรกพอดีเลยโอ้โหว่าแล้วครับ มันพุ่งไปขัดกับเบรกพอดีแล้วมันเป็นช่วงเนินลงพอดีเลย เออมันในใต้สุราษเนี่ยมันจะเป็นเนินเขาตรงบริเวณนั้นเนี่ยพอมันเป็นเส้นเนินลงปุ๊บเบรกไม่ได้อะทีนี้ วินาทีนั้น คือต้องตัดสินใจแล้วว่าเขาจะโค้งไปทางขวาหรือทางซ้ายถ้าเขาคิด เนี่ยเที่ยววินาทีนั้นน่ะ มันมันวินาทีจริงๆนยเขาคิดเลยว่า ถ้าเขาเบี่ยงออกขวาเขาอะรอด แต่ถ้าเขาเบี่ยงออกซ้ายอะตัวเขาไม่รอดอหรือถ้าเขาพุ่งชนไปตรงๆ เนี่ย ก็น่าจะคู่เพราะว่าน้ำหนักของตัวรถที่เขาขนไปเนี่ย มันเป็นเป็นตันนะ ครับมันมันมีน้ำหนักสูงมากเออเขาคิดเลยว่ายังไงต้องตัดสินใจอยู่นานแล้ว เขาคงไปทางขวา เขาตัดสินใจง่ายๆคือตัดสินใจที่จะฆ่าเพื่อนเขาไปเลยอ่ะครับแล้วมันเป็นอย่างที่คาดเลยอ่ะจังหวะเขาโค้งทองขวาในทุกอย่างภาพมันตัดแกสลบไปเลยอะครับ แกคิดเลยว่าแกไม่รอดแล้วแหละจังหวะที่แกได้สติกลับมาเนี่ยแกก็สลึมสลือมองรอบข้างเป็นอย่างแรก ในเหตุการณ์นั้นน่ะ แมวเปอร์เซียสุกของต้นน่ะไม่เสียชีวิต มันมาอยู่ตรงบริเวณหน้าอกคออแล้วมันก็คอเคลียไปมาจนพ่อเนี่ยตื่นครับเพราะจังหวะที่พ่อตื่นเนี่ยก็หันไปมองแบบรอบข้างก็หันไปมองต้นเป็นอย่างแรกเลย สิ่งที่พ่อเห็นเนี่ยไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยทำไมพี่ร่างของต้นเนี่ยถูกบริเวณตูดรถปูนเนี่ย อัดตรงบริเวณ ใบหน้าจนลูกตาเนี่ยถลนออกมาเลยอะโอ้โหครับแล้วสายตาเนี่ยยังมองพ่ออยู่เลยอะโอ้ แล้วเลือดเนี่ย มันกระเด็นข้างซ้ายของพ่อไปเลยครึ่งตัวครับเขาเห็นต้นในสภาพอย่างนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยตกใจมากเลย จะหนีก็หนีไม่ได้ครับเพราะว่าตรงบริเวณขาเขาเนี่ยถูกอัดถูกบีบด้วยแรงรถเนี่ย แกดึงตัวเองเนี่ย พยายามดึงตัวเองออกเนี่ยตาแกก็มองตลอดแกแกทั้งรู้สึกเสียใจ แกทั้งรู้สึกแบบตกใจแล้วก็มันรวมกันไปหมดแล้วตอนนั้น คนสุดท้ายเนี่ย แกด้วยความที่แกแบบคงจะแบบคงจะแบบสยองจัดจนตัวแกเนี่ยตลกไปอีกรอบหนึ่งอะทนเห็นภาพนี้ไม่ไหว แกก็ตลกไป แกไม่รู้ตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยกู ตัวแกก็อยู่ด้านล่างแหละไม่ได้อยู่ในตัวรถแหละแกก็เลยถามว่าต้นอ่ะ เป็นยังไงบ้าง คนที่มาช่วยในเหตุการณ์เขาบอกว่าโอ้โห ทุกคนโดนหลอกตั้งแต่ต้นที่ที่ต้นปลายเดี๋ยวนั้นเลย ทุกคนโดนผีหลอกกันเลยพูดง่ายๆอ่ะโดนวิญญาณของต้นเลยหลอกเต็มๆเลยอ่ะทุกคนเห็นเหมือนกันหมด ในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยโอเค รถปูนเนี่ยคนขับเนี่ยก็อยู่ตรงบริเวณนั้นเขาเหมือนจอดทำธุระด้านล่างพอได้ยินเสียงโค้มปุ๊บผมก็วิ่งออกมาดูทีนี้พอวิ่งออกมาดูเนี่ย โอเค ตรงบริเวณนั้นน่ยมันมีกลุ่มเพื่อนของพ่อที่เป็นบริษัทเดียวกันเนี่ยคือก็มองรถเนี่ยเขารู้เลยว่าเฮ้ยบริษัทเดียวกันเว้ยเขาเลยรีบวิ่งมาช่วยอ่ะทีนี้ชาวบงชาวบ้านแถวนั้นวิ่งแห่กันมาช่วยกันใหญ่เลย ก็มีจิตอาสาในวิ่งเข้าไปกันสี่คน เพื่อที่จะไปช่วยนะเพราะว่าเขามองเห็นไกลๆแหละว่าตรงฝั่งคนนั่งเนี่ยมีคนกำลังทุบกระจก่ะ ทุบกระจกแล้วก็ร้องแบบโอ้ยช่วยด้วย ช่วยด้วย เจ็บเจ็บเจ็บช่วยด้วย ทั้งทุบทั้งแบบยื่นมือออกมากวักเรียกแหละให้คนแถวนั้นเนี่ยเขาไปช่วยแต่ไม่ใช่พ่อเราใช่ไหมเป็น ฝั่งคนนั่งอ่ะเอาพี่พี่โต้นเนาะแล้วประตูเนี่ยมันเปิดไม่ได้อะเพราะว่ามันเกิดจากแรงแรงอัดของรถเออเออเขาก็พยายามแบบเขย่าประตูแบบ ช่วยด้วยเปิดให้ด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่กันยื่นมือออกมา อืมมองด้วยสายตาที่แบบหมดหวังนะทุกคนเนี่ย รีบวิ่งเข้าไปช่วยเลยเพื่อนของพ่อที่เป็นบริษัทเดียวกันเนี่ยเขามองดูรู้เลยว่าไอ้ต้นแน่ๆคือตอนนั้นเนี่ยเลือดเนี่ย มันมันไหลออกมา มีเศษเนื้อเนี่ยไหลออกมาตามซอกของประตูทุกคนเนี่ยเห็นเหมือนกันหมดเลยแล้ว คนที่บริษัทเดียวกันเนี่ยเขาเห็นว่าต้นเนี่ยทรมานมากเลยตอนนั้นเลือดมันไหลไม่หยุดเลย เขาไปจับมือตนนแล้วบอกว่าทนหน่อย นะทนหน่อยนะ คนขับรถปูนกำลังจะมา จังหวะที่คนขับรถปูนมาเนี่ยเขาขี่รถออก พอขี่รถออกปุ๊บทีนี้ประตูมันเปิดได้ครับ แล้วภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ย ทุกคนแทบที่จะไม่เชื่อสายตาเลยอะทำไมหน้าของต้นเนี่ย เออ ฉีกออกมาครึ่งหนึ่งอะครับ แล้วสมองเนี่ยไหลตกลงมาที่พื้นแล้วเครื่องในทุกอย่างเนี่ยตกลงมาที่พื้นหมดเลยเหมือนตัวมันแตกอะเนาะมันโดนแรงอัดแรงๆอะใช่อะแล้วเพื่อนของพ่อเนี่ย ที่กำลังจับมือต้นอยู่ แทบที่จะสลบเลยฮะคือเขาช็อกไปเลย เหมือนคนสติแตกเลยอะแล้วไอ้ตะกี้เขาเห็นอะไรกัน คนที่กำลังกวักมือเรียกให้ไปช่วยเนี่ยเขาเห็นอะไรกันอืมันไม่น่าที่จะเป็นไปได้อะตอนนั้น พอเขาเอาร่างของต้นกับร่างของพ่อเนี่ยที่นสติเนี่ยลงมาได้ ด้วยความที่ช่วงนั้นเนี่ยมันกำลังจะเช้าตีสี่จะตีห้าเนี่ย ก็เริ่มมีเด็กเล็กรุนแรงในที่กำลังเตรียมตัวจะไปโรงเรียนเนี่ยออกมาดูเหตุการณ์ด้วยความที่ผู้ใหญ่เนี่ยกลัวว่าเด็กเนี่ยจะเห็นภาพสยดสยองเดี๋ยวมันติดตาอ่า ใช่ก็เลยตัดสินใจที่จะเอากระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยในร้านอาหารแถวบริเวณนั้นมันก็จะมีเยอะเลย อืม เอามาห่อชิ้นส่วนของมนุษย์ เนี่ย ครับ ก็คือเอามาห่อชิ้นส่วนของต้นที่ตกลงมาเนี่ยครับ พ่อวางไว้วางไว้เป็นก้อนๆเต็มเลยแต่ด้วยความที่ช่วงนั้นเนี่ยลมมันแรงครับพวกกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็กระจัดกระจายออกเขาเลยตัดสินใจ เอาถุงขยะยาวๆเนี่ยออมาใส่ชิ้นส่วนมนุษย์เนี่ยคือแบบ ผมไม่รู้นะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกันไหมที่เราไปเห็นกันก่อนหน้าเนี้ย ที่เราเห็นถุงดำวิ่งใส่มันอาจจะเป็นไปได้ หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ อันนี้ก็ไม่รู้นะทีนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่พ่อสารภาพ พ่อบอกว่าไอ้แมวตัวนั้นเนี่ยมันก็ มันก็รอดจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับพ่อก็บัญญากับต้นว่าจะดูแลมันเป็นอย่างดีเหมือนจะเป็นลูกคนหนึ่งเลยเออในเรื่องของคดีความเนี่ยทางบริษัท เนี่ยเขาก็ดำเนินให้ โอเคก็จ่ายค่ารักษา เอ่อจ่ายค่าเยียวยาครอบครัว ตามความสามารถของพ่อครับ แล้วก็ค่าต่าง ๆ นานาเนี่ยหมดไปหลายแสนเลย ตัวเขาเองเนี่ย ด้วยความที่มีหนี้สินแบบลุมเล้า เลยแกไม่มีทางเลือกพ่อเนี่ยก็ ก็ต้องก้มหน้าก้มตาที่จะชดใช้หนี้ที่แกได้แบบทำไว้ ครับ ระหว่างที่แกใช้ชีวิตปกติเนี่ยก็เอาเค ก็ไปขี่รถ ไปสุราษฎร์เหมือนเดิมเลย เส้นทางเดิมเลย แต่ทีนี้จะไปคนเดียวแล้วก็พร้อมกับรถคันใหม่ อืม ที่แอร์ก็เสียด้วยระหว่างที่ขี่รถไปเนี่ยก็ก็ต้องเปิดกระจกหน้าต่างตลอดเพราะแอร์มันเสียครับ เพื่อระบายอากาศ ตัวของแมวเปอร์เซียของต้นเนี่ยก็ ก็ดูแบบเชื่องดีแล้วก็ดูฉลาดไม่น่าที่จะอันตรายกระโดดออกไป อืมระหว่างที่ขี่ขี่ไปเนี่ยจนไปถึง ถนนเส้นที่มันเกิดเรื่องเนี่ยพ่อเนี่ยนึกภาพทุกอย่างเห็นภาพทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเลยแกก็รู้สึกผิด ก็นั่งเนี่ยเปิดเพลงเบา ๆ นั่งเงียบๆยิดเครียดไปขี่ไประหว่างที่ขี่ขี่ไปเนี่ย แกก็สังเกตเห็นนะว่าแมวของต้นเนี่ย อยู่ๆมันก็นั่งจ้องหน้าพ่อ เออ มันนั่งจ้องหน้าพ่อเฉยๆนั่งนิ่งๆไงครับไต่หางไปมา พร้อมกับขู่ในลำคอตาของแมวเนี่ย มัน มันเปิดออกกว้างนะ เหมือนกำลังจะจะทำร้ายพ่ออ่ะ ครับ เข้าใจตอนนั้นพ่อเออคือตอนนั้นอ่ะ พ่อก็เลยหันไปถามอ่ะมีเงินเป็นอะไรเหรอลูก อืม มันก็นั่งหมุนไปมา เหมือนกำลังคอเคลียร์กับเจ้าของอย่างนั้นเลยฮะ เออเหมือนมันกำลังคอเคลียร์กับตัวมันเองฮะหลุดไปมาแบบออดอ้อนไปมาเออคือตอนนั้นเนี่ยพ่อเนี่ย เริ่มใจคอไม่ดีแล้วจอก็พยายามแบบผีให้มันไวขึ้นนะเพื่อที่จะผ่านตรงนั้นไปแต่ทีเนี้ย สิ่งที่ไม่กล้าคิดมันก็เกิดขึ้นนะอืม ไอแมวเปอร์เตียตัวนั้นอยู่ๆก็กระโดดออกไปเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกระโดดออกไปทางหน้าต่าง เนี่ยที่กำลังเปิดอยู่ เออ คือตอนนั้นเนี่ยพ่อตกใจมากเลย ครับ เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วและไอ้ตรงที่กระโดดอะมันก็คือตรงที่เกิดเรื่องเลยอะตรงที่มันเกิดอุบัติเหตุสขนาฏกรรม มันคือที่เดียวกันเลยอะมันคือจุดจุดเดียวกันกับที่คุณต้นเกิดอุบัติเหตุกับ คุณพ่อเสียชีวิตตรงนั้นต้องครับ มันคือที่เดียวกันเลย แล้วตรงบริเวณนั้นร่องรอยอุบัติเหตุยังอยู่เหมือนเดิมเลยฮะบริเวณข้างทางเนี่ยเออ มันเป็นป่าสวนยาง ครับเวลาตีสี่เหมือนเดิมเด็ตอนนั้นแกต้องตัดสินใจแล้วว่าแกจะลงไปเอาแมวไหมหรือว่าจะไปเลย ใจหนึ่งก็กลัว แต่ใจหนึ่งก็รักมันมากกว่าครับ ตัดสินใจเปิดประตู ไปตามหาแมวอะ แมวเนี่ยด้วยความที่มันตกใจเจ็บเนี่ย มันก็วิ่งเข้าป่าไปเลยอพ่อเนี่ยก็ไปตะโกนเรียก มีเงินมีเงินออกมานี่ออกมานี่ลูกมีเงินออกมานี่ลูกแมวเนี่ย มันก็ค่อยๆ เดินออกมาจากความมืดในป่าป่าที่เด็กมืดทึบเลยนะมองอะไรไม่เห็นเลยอแต่มันไม่ได้เดินมาหาพ่อนะมันนั่งอยู่ตรงขอบชายป่านั่งกระดิกหางมองพ่ออยู่ แล้วก็ร้องเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวอยู่กันนะ พ่อเนี่ยด้วยความที่แบบแบบใจหนึ่งก็กลัวว่าจะทำร้าย แต่ใจหนึ่งก็แบบก็รักมันแล้วก็แบบไม่อยากผิดสัญญากับต้นด้วย ครับ ก็พยายามที่จะเข้าไปใกล้แมว แล้วเอื้อมมือไปให้แมวดมอ่ะแมวมันก็ทำท่ากำลังจะเดินเข้ามาครับ สิ่งที่พ่อเห็นแต่แทบไม่เชื่อสายตาเลยเกเห็นว่ามีมือคู่หนึ่งอะ ยื่นออกมาจากความมืดและดึงแมวเข้าไปเลยเฮ้ยต่อหน้าแกเลยจะระยะประชันชิดเลยอะตอนนั้น แล้วแมวมันก็ร้องแมวดังๆเลย เออแล้วก็เงียบไปเลย คือตอนนั้นเนี่ยแกไม่รู้จะทำอะไรอะแกจะจะเข้าไปตามมันไหมหรือจะแกจะทำอะไรไม่แกนึกไม่ถูกเลย ตอนนั้นแกตัดสินใจวิ่งขึ้นรถแล้วขี่ไปเลยอะตอนนั้นวันเวลาผ่านไปไม่นาน นะ เราก็ได้มาเห็นศพแมวที่อยู่ในถุงที่เราเจอกันในตอนแรกคือคือถ้าไม่เชื่อในสิ่งที่พ่อเล่าเลยนะ ผมผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้น พ่อก็เล่าอย่างนี้ปุ๊บ ผมก็เลยถามพ่อทำอะไรลงไปแล้ว แล้วครอบครัวเขาเป็นยังไงบ้างอะไร เงี้ยครอบครัวเขาก็แบบมีลูกมีเมียไหมผมก็ถาม เออเออแกก็บอกว่าเยียวยาทุกอย่างหมดแล้ว ทีนี้ ตอนขากลับเนี่ย ก็จะเป็นเหตุการณ์ของเพื่อนพ่อที่ชื่อว่าเชน ครับ แกได้รับศพของคนชื่อต้นไปเนี่ย เพื่อไปพักศพไว้ที่ห้องดับจิตคนชื่อเชน เนี่ยจะมีอาชีพเกี่ยวกับ อ่าดูแลศพพาเข้าไปในห้องดับจิตอะไรอย่างนี้ ถ้ามาในสภาพเนี้ยไม่ต้องพักศพอะปกติศพทั่วไปเนี่ยเขาจะต้องพักศพไว้ตรงด้านนอกก่อนอเพื่อชัวร์ว่าเสียชีวิตแน่นอนระยะประมาณ สองถึงสามชั่วโมงนั่นคือสิ่งที่ลุงเชนเล่าให้ฟังนะครับเราได้ไปเจอกับลุงเชนเนี่ยตอนขากลับ เราก็ไปแวะร้านอาหารใต้ช่วงบ่ายๆ ก็ไปเจอลุงเชนลุงเชนก็ก็มาเล่าให้ฟัง โอ้ยนุ้ยมึงรู้ไหมเนี่ยว่าเพื่อนมึงอบบโคตรเฮี้ยนเออแกบอกว่าแกอยู่ห้องดับจิตมาหลายปีแกไม่เคยเจออะไรขนาดนี้เลย ครับพ่อก็เลยถามว่าไปเจออะไรมาล่ะเขาก็เล่าให้ฟังอ่ะ ในตอนนั้นเนี่ย ก็โอเคไม่ต้องแบบรอหนึ่งหรือสองชั่วโมงแล้วแหละเอาไปเก็บเลยเพราะว่าคือสภาพเจ้าต่งห้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรห้องห้องแต่งหน้าศพอะครับ อ่าอ่าครับครับแกก็ไปยืนเฝ้ายืนมองเลย ก็ยืนคุยกับคนแต่งหน้าเขาก็เย็บ เย็บติด เอาผ้าก๊อตเนี่ยใส่ ให้มันคืนสภาพเดิมที่สุดที่สุดครับ เพื่อให้มันแบบ อ่าส่งศพให้ญาติคือญาติไปในสภาพที่แบบสมบูรณ์อะไรเงี้ยระหว่างที่อะไรเสร็จสับแล้วเนี่ยแกก็ขี่แกอ่าแกก็เข็นรถศพเนี่ย ไปห้องดับจิต ระหว่างที่เขียนไปเนี่ยวันนั้นมันเป็นเหมือนวันที่ฝนกำลังจะตก ครับ แกก็เลยแบบลมมันแรงตอนนั้นผ้าปิดศพเนี่ย มันก็จะเปิด แล้วคนที่มาใช้บริการ เนี่ย ก็ยังนั่งกันเต็มเลย ด้วยความที่แกกลัวว่าภาพปิดศพเนี่ย มันจะเปิดแกก็เลยเอายกหัวศพขึ้นเนี่ย แล้วเอาผ้าคลุมศพเนี่ยทับเอาหัวเนี่ยทับผ้าไว้เพื่อไม่ให้ภามันเปิด แกก็จะเห็นรอยนูนของใบหน้าของศพเนี่ยที่มันแบบเป็นจมูกเป็นหน้าเป็นหัวคิ้วอะไรเงี้ยแกเห็นหมดเลย แกเห็นเป็นลักษณะเหมือนสายตาของศพกำลังลอกแรกอยู่ในผ้า พอนึกภาพออกนะเหมือน เหมือนคนที่กำลังมองซ้ายขวาไปมา แล้วมัน มันขยับอ่ะ อืมแกพยายามไม่คิดอะไรแกพยายามไม่มองอะครับ เป็นธรรมดาอยู่เลยที่จะเจอเรื่องพวกนี้ ถ้าทำอาชีพนี้ แกได้ยินเสียงเบาๆอ่ะมันดังมาจากตบอ่ะว่า พูดสั้นๆว่า ไอ้หน่วย ไอ้หน่วยแค่นั้นเลยอ่ะพอแกได้ยินปุ๊บแกแกคิดเลยว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ยังไงต้องเจอแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแกก็รีบเอาศพเนี่ยไปไว้ในห้องดับจิตครับพอไปไว้ในห้องดับจิตจะมันจะเป็นประตูสปริงสองสองบาน ที่แบบดันเข้าไปปุ๊บมันก็จะปิดเอง จะเป็นกระจกแบบอ่ามุมัวก็จะมองสามารถมองเข้าไปด้านในได้แล้วก็ดันปุ๊บเอาศพไปวางอะไรปกติยืนจดนู่นจดนี่เสร็จปุ๊บ โอเค แกก็มานั่งจุดสแตนบายของแก ซึ่งมันห่างจากคลองดับจิตเราแล้วก็เป็นห้าเมตร ในตอนที่แกกำลังนั่งฟังเพลงนู่นนี่นั่นไป มันดูเหมือนปกติแล้วแกได้ยินเสียงประตูเนี่ยมันตีกันมันดังคอกแคกคอกแคกอยู่ตลอดเวลาเลยไอประตูสปริงสองบานเนี่ยครับ แกก็คิดว่าอ๋อลมมันแรง เพราะว่าตอนนั้นฝนมันกำลังจะตกอืมก็เลยตัดสินใจเอากระบองที่แบบเป็นกระบองคล้ายๆ เหมือนกระบองเราพอ จะหาหาได้แถวนั้นเนี่ยว่าจะเอาไปขัดประตูไว้จะลำคาญเพราะมันตีกันมันดังมากเลย ตอนนั้น แกก็เลยเอาไปขัด จังหวะ ที่แกเดินไปถึงหน้าห้องดับจิตเนี่ย แกแทบไม่เชื่อสายตาเลย รถที่เข็นตกของต้นที่เพิ่งเข็นเข้ามา ได้ไม่นานไม่กี่นาทีเลยมมันกำลังดันประตูออกมาอยู่อะ มันดันประตูมันถอยหลังชนแล้วมันก็ดังแคก อยหลังชนแล้วมันกำลังแคกอยู่อย่างนั้นแหละครับเหมือนประตูกำลังจะถูกดันออกมา อืม พอเขาเห็นอย่างนั้นปุ๊บเขาตกใจมากหรือทำอะไรไม่ถูกเลยรีบเอาไม้เนี่ย ไปขับล็อกไว้อะแกถ้าไม่เชื่อสายตาในสิ่งที่แกเห็นเลย ไอ้รถเข็นตบเนี่ยมันไหล ไหล ชนไหลชนอยู่อย่างนั้นนะมันก็ดังปึ้งปึ้ง ปึ้งอยู่งั้นนะแกก็ตกใจกลัวทำอะไรไม่ถูกเลยตอนนั้นแกบอก โอ้โห อยู่ห้องแบบติดมาหลายปีแกไม่เคยเชิญเลยที่แบบ รุนแรงขนาดนี้เลย จนตัวแกเนี่ยกลัวถึงขนาดต้องแบบไปนั่งอยู่โต๊ะสแตนบายเนี่ยต้องท่องสดมนเลย เพื่อให้แกแบบกบความกลัวแก ท่องสดมนต่างๆนานา เลยแกท่านไม่เชื่อในสิ่งที่แกเห็นเลยตอนนั้น จนพักระยะหนึ่งเนี่ย มันได้เวลาที่เราจะต้องเอาศพ เนี่ย ไปใส่ในตู้แช่ระหว่างที่แกรวบรวมความกล้าเนี่ย เดินเข้าไปเอาหน้าชะเง้อมองตรงไอ้กระจก ที่มันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชัดแต่มันจะมัวมัวแล้วก็มองผ่านไปตกของต้นอยู่ที่เดิมในท่าเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยลักษณะการวางเนี่ย ขวางเหมือนเดิมเด็กเลย แล้วไอ้ที่เห็นก่อนหน้านี้มันคืออะไรแกก็เถียงกับตัวเองมันมันมันเกิดอะไรใช้นวะแล้วแล้ว เอาไงดีวะจะเข้าไปดีไหมแกยืนเถียงกับตัวเองอยู่หน้าห้องดับจิตเนี่ย แกก็ยกมือไหว้อะแล้วก็บอกว่าต้นไปที่ชอบที่ชอบเสร็จนะให้ให้ให้กูอะทำหน้าที่ของกูซะเดี๋ยวเออเดี๋ยวยังไงญาติจะมารับแล้วไม่เกินสองสามวัน อืมพูดปุ๊บแกก็เปิดห้องดับจิตเข้าไปเลย คือในตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีศพเลย มีศพต้นคนเดียวเลยที่ที่อยู่ตรงนั้น โอเคเขาว่ารวบรวมความกล้าปุ๊บ ตัดสินใจ เอาศพต้นเนี่ยเข้าไปละ ในห้องพักเนี่ยมันจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมพอไปทางซ้ายหน่อยเนี่ย มันก็จะเป็นประตู ที่จะไปเป็นห้องแช่แล้วแกก็ไหลประตูไปทางขวาปุ๊บดันตบเข้าไปคนเดียวเลยโรงพยาบาลก็เป็นแบบโรงพยาบาลเล็ก ๆ ไม่มีใครอยู่ช่วยแกเลยตอนนั้นแกก็ทำคนเดียวแกก็เข็นเข้าไป จดนู่นจดนี่จดข้อมูลว่าศพนี้อยู่ได้ตู้นี้อะไรปกติของแกเนี่ย เอาศพใส่ ช่องแก้ก็มันจะเป็นแบบลูกเลื่อนนะก็ดันเข้าไปเลยฟุ๊บปุ๊บล็อก เสร็จสับไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่ยืนจดข้อมูลเนี่ย ประตูของตู้แช่เนี่ย โอเคใส่ตบต้นแล้วก็ล็อกล็อกอะไรเรียบร้อยอย่างดีแล้วครับแกก็ออกมาตรงจุดพักศพไม่ได้อยู่ในห้องแช่แล้วนะยืนจุดนู่นจุดนี่อยู่แกได้ยินเสียง แกแกแกแก แกแกแกแกมันมีอะไรบางอย่างที่กำลังเขย่าอยู่ด้านใน ห้องแช่ เออ แกได้ยินเสียงค่อนข้างชัดเพราะว่าแกอยู่คนเดียวแล้วมันเงียบมาก ครับ มันดังดังมากอะตอนนั้นแกบอกแกเงียบฟังนะทีนี้แกไม่ได้จดแล้วทีนี้ ไอเสียงแก๊กๆเนี่ยมันดังมากเลย จนมันมีเสียงดังแปะแกคิดเลยว่า ไอเสียงแปะเนี่ยมันคือตัวล็อก ที่หลุดออกอะ่ะ แกคิดเลยว่า มันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย แล้วแกตัดสินใจที่จะเชิงหน้าไปมองอะทีนี้ครับ สิ่งที่แกเห็นเนี่ยแทบไม่เชื่อสายตาเลยอะจบศพของต้นเนี่ยกำลังไหล ออกมาทีละนิดแตะตรงบริเวณช่วงขาก่อนอไหลออกมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดกำลังจะตกที่พื้นเนี่ยไหลออกมาครึ่งหนึ่งแล้วเห็นครึ่งตัวแล้วเจอวินาทีนั้นน่ะก็ต้องตัดสินใจแล้ว จะวิ่งไปประคองเลยนะเพื่อไม่ให้ศพตกที่พื้น ไม่งั้นงานเข้าเลยอะแกคิดว่าถ้าตกลงมาเนี่ยแกจะต้องอุ้มศพเนี่ยเข้าใส่แกเลยรีบวิ่งไปประคองด้วยความที่แบบมันมันชุลหุกอะคือตอนนั้นเนี่ยแกเถียงกับตัวเองใหญ่ หรือมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วกำลังเจออะไรอยู่เนี่ยแกก็เถียงกับตัวเองใหญ่เลยแกก็ดันศพเข้าไปปุ๊บปิดล็อกอย่างดีเลยทีนี้อ่าแกแกก็ถอนหายใจแกก็บอก เฮ้ยต้นต้นต้นอย่าอย่ามาหลอกมาหลอนอะไรกันเลยอย่าให้ให้ ให้กูได้ทำงานดีๆเถอะเราจะก็พูดกับตัวเองนะตอนนั้น ระหว่างที่โอเคล็อกอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วมั่นใจแล้วว่าล็อกดี อืมแกได้ยินเสียงร้องไห้อะทีนี้โอ้โหครับ แกได้ยินเสียงร้องไห้อะแล้วที่มันซวยกว่านั้นคือ ทางเข้าออกมันมีทางเดียวอะอ๋อยังไงต้องผ่าน ไอเสียงร้องไห้เนี่ยมันอยู่ตรงห้องพักตกอะแล้วตัวแกเนี่ยอยู่ในห้องแค่ ครับ ยังไงต้องนรู้แล้วว่ายังไงแกก็ต้องถ้าจะออกก็ต้องไอผ่านไอเสียงเนี่ย เออแกเลยจะค่อยๆชะเง้อหน้าออกมามองทีละนิดทีนิดเนี่ย แกบอกว่าแทบช็อกจนแทบหยุดหายใจอ่ะ เออ แกเห็นต้นเนี่ยกำลังยืนหันหลังแล้วร้องไห้สะอื้นหันหลังให้เขาอยู่ ครับ ยืนขวางประตูทางออกเลยอะคือยืนขวางไม่ได้ยืนขวางแบบขวางเลยนะ จะอยู่แบบยืนเยื้องไปมุมของประตูพอดี แกบอกแกเห็นต้นเนี่ยยืนร้องไห้ คือมองรู้เลยว่าต้นแน่นอน เพราะว่าไอตอนที่เขาทำศพเนี่ยเขาก็ยืนคุยกับคนแต่งหน้าศพแล้วต้นเนี่ย ยืนแล้วเอามือจับตรงบริเวณหน้า จับตรงบริเวณรอยเย็บอะอืม แล้วก็พูดว่าไอ้นวยมึงไอ้นวยมึงอยู่นั้นเนี่ยครับ ตัวของตาเชนเนี่ย รวบรวมสติ้วไม่รู้จะทํำยังไงทางออกก็มีทางเดียว ถ้าจะผ่านก็ต้องผ่านไอ้ไอ้ร่าง ของต้นที่กำลังยืน ขวางประตูอยู่เนี่ยจอกก็ออกไม่ได้ทีนี้ เออสติแตกกันทีนี้ แกก็หันหลังชนกับฝาผนังเนี่ยแกไม่รู้จะทํำยังไงตอนนั้น เสียงร้องเนี่ยมันดังขึ้นเรื่อยๆแล้วเหมือนมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆอ่ะทีนี้แกตัดสินใจวอแกนึกได้ว่าแกมีวอ แกวอเรียกเพื่อนอีกคนหนึ่งฮะที่อยู่ตรงประจำอยู่ด้านหน้าเนี่ยให้มารับที่ห้องดับจิตด่วนเลยตอนนี้เลย ครับ เพื่อนเขาเนี่ย พอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเขาก็แห่กันมาเลยฮะทีนี้ แต่กันมาสองคนวิ่งมาที่ห้องดับจิตแกได้ยินเสียงฝีเท้าของ ของเพื่อนแกเนี่ยวิ่งมาแล้วมันจ้องมากเลย ครับ แล้วเสียงร้องเนี่ยมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆอย่งทีนี้ ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเหมือนกำลังจะถึงแกแล้วด้วยอ่ะมันเพียงแค่กั้นระหว่างประตูแค่นั้นเองแกบอก แล้วเพื่อนเขาเนี่ยเปิดประตูก็มาปึ้งเสียงร้องเนี่ยเงียบดับไปเลยมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย อืมคือตอนนั้นเนี่ยแกแทบไม่เชื่อเลยอะตั้งแต่ที่อยู่มาแกไม่เคยเจออะไรที่หนักขนาดนี้เลยแกบอกว่าแกอยู่มา อาจจะได้ยินเสียงนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องธรรมดา แต่แกไม่เคยเห็นที่อะไรที่มันเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้เลยแกบอก อืม จนแกเนี่ย หยุดพักงานไปเลยอะประมาณเจ็ดวันครับทำใจแกบอกว่าก็ออกไปทำใจ อืมแล้วกลับเข้ามาทำงานใหม่ นี่คือสิ่งที่พ่อได้ยินจากเพื่อนเขาที่ชื่อว่าเชนครับ ทีนี้พ่อก็แบบรู้สึกเครียดรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำอืแล้ว จะตัดสินใจว่าถ้าใช้นี่หมดแตแกจะไปบวชให้กับต้นครับเพื่อทดแทนแบบชดใช้บาปบุญที่แกเคยเอ่อบาปที่แกเคยทำกับเขาไว้ อืม ทีนี้ผมก็เริ่มสังเกตเนี่ย พ่อเนี่ย ขาข้างซ้ายของเขาอะที่เกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นอ่ะ อืมมันค่อยๆบวมขึ้นนะครับ มันบวมขึ้นเหมือนคนที่ป่วยเป็นโรคเท้าช้างข้างเดียวอะครับ หน้าของพ่อเนี่ยซีดเหลืองเลย ผมก็ถามเฮ้ยพ่อเป็นอะไรอ่ะพ่อบอกโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกไม่สบายนิดหน่อยกินยาเดี๋ยวก็หายแกจะซื้อยาแก้ปวดมากินของแกผมก็บอกโอ๊ยพ่อไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยพ่อต้องไปไปหาหมอแล้วแหละครับพ่อบอกโอ๊ยไปไม่ได้หรอกนี่สิ่งก็มีเต็มเลย จะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นน่ะ ถ้าเกิดป่วยล้มมา ใครจะเป็นคนจ่ายหนี้ให้แกคิดอย่างนี้ แกก็ฝืนทำอ่ะฝืนทำงานของแกไป บทสรุปคือแกน็อกนะทีนี้แกสลบไปเลยคือสลบปุ๊บญาติๆาก็พาไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งระหว่างที่ไปเนี่ยหมอก็วินิจฉัยว่าเนี่ย พ่อเนี่ย ป่วยเป็นโรคร้ายแรงก็คือโรคมะเร็งมะเร็งเม็ดเลือดี่ยครับมะเร็งตับอ่ะแล้วก็น้ำท่วมปอด โอ้โหหัวใจโตด้วยนะครับ เป็นเยอะจังคลยเป็นเยอะถึงขนาดที่ว่าหมอบอกว่าจะรักษาไหม หรือว่าจะจะไม่รักษา ก็คือพูดง่ายๆคือปล่อยให้พ่อไปเลยอะครับ คือตอนนั้นเนี่ย ผมได้ยินผมก็ช็อกนะ คือทางครอบครัวใหม่ของพ่อเนี่ยก็ช็อกตอนนั้น อืมเราก็มาคุยกันว่าจะทำยังไงดีจะเอาพ่อไปรักษาไหมครับ ก็ตัดสินใจนะว่าจะเอาพ่อเนี่ยไปรักษา ในตอนนั้นเนี่ยก็โอเค ทางโรงพยาบาลที่นั่นเนี่ย อุปกรณ์เขาเนี่ยไม่ไม่พร้อมเขาเลยจะส่งตัวพ่อเนี่ย ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อุปกรณ์พร้อมกว่าในตอนที่ส่งตัวไปเนี่ย พ่อก็ได้รับยารับ ต่างๆนานาเลยกินยานู่นนี่นั่น ต่างๆนานาเลย แต่เขาก็ยังไม่ได้บอกพ่อนะว่าเป็นโรคร้าย พ่อก็กินยาแ่บสารพัดเลย แล้วแกก็เพ้อด้วยนะทีนี้ แกเพ้อว่าไอ้ต้นเนี่ย มันยังอยู่ มันยังตามพ่อมาอยู่ พ่อเห็นมัน พ่อเห็นว่ามันเนี่ยมายืนมองอยู่หน้าห้องพ่อครับ ในตอนที่สองกำลังนอนอยู่ เออ บางครั้ง เนี่ยก็เห็นว่ามันเนี่ย เข้าไปอยู่ในห้องเลยทีนี้ เออบางครั้ง เนี่ย นอนแทบคิดจะไม่ได้เลย เพราะว่าระหว่างที่เรานอนอยู่เนี่ย เกเห็นว่ามีคนที่กำลังยืนอยู่ข้างเตียง เกเห็นตรงบริเวณช่วงไหล่ ไอ้ช่วงเอวอะแต่แกไม่กล้าหันไปมองเต็มๆอะยืนข้างๆ เลย อืมแกบอกว่าตัวแกไม่รอดแน่ๆ ไอ้ต้นมันจะไม่หยุดแน่ๆ จนกว่าพ่อจะไปกับมันแน่เลยเพราะมันน่าจะแค้นพ่อบอกเนี่ยแล้วพ่อก็เหมือนพูดเล่นกับผมว่าต่อไม่เป็นอะไรนะ ไม่ต้องเครียดยังไงพ่อก็ไม่รอดหรอก เหมือนเขารู้ตัวเองไงผมก็เลยเสียใจแล้วผมก็ร้องไห้ออกมา แล้วก็บอกพ่อไปตรงๆแล้วว่าพ่อป่วยเป็นโรคร้าย ปอก็ยิ่งเครียดแล้วก็สุดเข้าไปอีกทีครับเขาก็ส่งตัวไประหว่างที่ส่งตัวไปเนี่ยก็ไปถึงโรงพยาบาลนั้นปุ๊บก็พ่อก็มีอาการแบบคุ้มข้างนะคุ้มข้างเหมือนข้างยาเพราะแกรับยาเยอะมาก ตอนนั้นสารพัดยาเลยก็ว่าได้แกคุ้มข้างว่าเอ้ยไอ้ต้นมันอยู่ยืนรออยู่ตรงนั้นไอ้ต้นมันยืนรออยู่นั้นปล่อยกูปล่อยกูเขาสูบรัดรัดสาย ที่ข้อมือเนี่ยทั้งสองข้างเลย นอนมากับเตียง รถเข็นเนี่ยอืมกก็ดึงตัวขึ้นมาได้ปุ๊บกกชี้ไปตรงหน้าโรงพยาบาลแกบอกไอ้ต้นมันยืนรออยู่นั้นปล่อยกูปล่อยกูมันจะเอากูไปแล้วมันจะเอากูไปแล้วแบบพูดงี้ ผมก็หันไปตรงที่พ่อชี้ มันเป็นแมวดำอะ ที่กำลังนั่งกระดิกหางเฉยๆไม่มีอะไรเลย เป็นแมวดำที่มีปอกคอด้วยอผมว่าสงสัยพ่อคงจะหนักเผลอยาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า หรือมันจะเป็นเรื่องลี้ลับหรือเปล่าเพราะมันเจอมาเยอะไงแแต่หมอพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าเออญาติผู้ป่วยไม่ต้องคิดมากนะครับ มันเป็นอาการหลอนยา เป็นอาการของคนที่รับยาเยอะๆครับ ทีนี้ระหว่างที่โอเค เอาพ่อเข้าไปรักษาเนี่ยเขาก็ไปห้องผู้ป่วยฉุกเฉินรวม เป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วกันก็ ระหว่างที่พ่อรักษาเนี่ยไอแมวตัวเนี้ย ไอ้แมวดำตัวนั้นมันก็วิ่งตามพ่อรถเข็นพ่อไปเลย ผมก็คิดว่าโอเคมันคงเป็นเป็นแมวของโรงพยาบาลนั่นแหละ ที่เอ่อทางพยาบาลโรงพยาบาลก็อาจจะเลี้ยงไว้ หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะมันมีสองสามตัวเลยครับแต่ว่ามันเป็นแมวหลากสีอไอ้แมวตัวนั้นน่มันก็วิ่งตามผมก็คิดว่าอ๋อมันอาจจะประดิษกับคนเข็นรถหรือเปล่า ก็ไม่ได้คิดอะไรจนญาติของฝั่งพ่อเนี่ยก็คือ ภรรยาใหม่พ่อเนี่ยโทรมาเล่าให้ฟังว่าไอ้แมวตัวเนี้ยมันเฝ้าพ่อตลอดเลยครับ มันมาคอเคลียร์ตรงขาเตียงที่พ่อนอนตลอดเลยมันนั่งเฝ้าไม่ห่างเลยแบบทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนอนเฝ้าอย่างเดียวเลยทั้งทั้งที่ผู้ป่วยเนี่ยมีเต็มโรงพยาบาลเลย แต่ไอแมวตัวนี้ไม่ไปไหนเลย นอนเฝ้านั่งเฝ้าอยู่อย่างนั้นแหละจนทางครอบครัวของฝั่งพ่อเนี่ยก็โอเคต้องไปธุระตอนเช้า ก็ฝากหน้าที่เนี้ยให้กับหมอพยาเอ่อพยาบาลที่เขาต้องดูแลต่อ เขาก็ไปปุ๊บจนช่วงเวลานั้นน่ตีสี่ได้มั้งโรงพยาบาลเขาโทรมาว่าเนี่ยพ่อเนี่ยจะไปแล้วนะ ให้รีบมาดูใจพ่อ อืผมก็รีบรีบไปเลยตอนนั้นก็ขี่กันไปแบบ อ่าครอบครัวของฝั่งฝั่งเอ่อภรรยาใหม่พ่อเนี่ยก็มา ผมก็มามาเพื่อนตอนนั้น ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดเลยฮะว่า ไอ้แมวดำตัวนั้นเนี่ยมันกำลังเลียหน้าพ่ออยู่อะครับ มันเลียหน้าพ่ออยู่อะแล้วพอมันเห็นครอบครัวของฝั่งครอบครัวใหม่ของฝั่งพ่อเนี่ยกับผมเนี่ย เดินมาปุ๊บมันหันมาขู่อ่ะหันมาขู่แล้วมันก็กระโดดออกจากร่างพ่อไป ออกทางประตูอ่าหน้าต่าง อ่ะ แล้วก็หายไปเลย ครับ ผมก็ พอเดินเข้าไปใกล้ เนี่ย คือพ่อก็ไปแล้วตอนนั้นแล้วเรื่องราวของ เรื่องทุกอย่างัวพนากงรนทุกอย่างก็จบลงแล้วพ่อผมก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์อ่ามันอาจจะเป็นเวรกรรมหรือเปล่า หรือว่าอาจจะอาจจะเป็นที่โรคร้ายหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนที่จะตัดสินใจเรื่องนี้มันก็จบลงประมาณนี้เลย พี่สองเชื่อว่าการเสียชีวิตของคุณพ่อทั้งหมด เนี่ย ไม่ใช่การเสียชีวิตของคุณพ่อเนี่ย มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่มาทั้งหมดของเรื่องนี้ไหม อ่า ผมเชื่อว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าอ่าก็พ่อก็ทำไว้เยอะเวรกรรมที่พ่อก่อมันมีทั้ง อ่า นอกลูกนอกทางแม่แล้วก็ มาทำให้คนชื่อต้น เนี่ย ต้องเสียชีวิตจากความขับรถโดยไม่ประมาทโดยประมาทผมผมมองว่าเรื่องนี้นะสิ่งที่ได้หลัก ๆ เลยเรื่องแรกก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องบทสรุปของเรื่องนะ ผมมองว่าเรื่องความประมาทนะฮะ แล้วก็เรื่องมันเรื่องมันเกิดจากน้ำขวดเดียว อ่ะ อ่าใช่ครับ จริง ๆ น้ำขวดเดียวเนี่ยจริง ๆ แล้ว คือผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะถ้า คือเข้าใจก่อนว่ารถที่คุณพ่อขับเนี่ย มันเป็นคุณคุณผู้ชมเคยเคยเห็นพวกรถตอนเดียวไหมที่มันเป็นแบบรถรถรถหกล้อตอน ด้านหน้าจะเป็นที่นั่งตอนเดียวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเบาะเป็นแบบเบาะเป็นด้ากนหนมีด้านหลังด้วย มีด้านหลังด้วย มีสำหรับแบบนอนด้านหลังด้วย แต่ว่าเหมือนอพ่อ ด้วยความที่อยากสะดวกสบายก็วางน้ำไว้ข้างๆตัวหิวก็หยิบกินเลยอะไรเงี้ยจะไม่คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ไอจังหวะที่เราจะไปเบรกฉุกเฉิน จนเกิดแรงแรงเหวี่ยงให้น้ำมันลงไปตรงนั้นมันมันมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นรถเก่งหรือรถอะไรก็แล้วแต่นะเพราะอย่างนั้นเนี่ยพวกน้ำดื่มในรถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ใส่ตามช่องข้างๆประตูอย่างเงี้ยที่มันล็อกสูงๆอ่ะ น่าจะเวิร์กที่สุดนะฮะ ก็ฝากไว้ด้วย ไอ้เรื่องนี้คือผมว่ามันเป็นประโยชน์ นะ เป็นประโยชน์กับทุกๆคน ที่ได้ฟังเรื่องนี้ แต่ทีเนี้ยในมุมของผมอะไม่รู้นะพี่พี่พี่สองอันนี้ผมมองว่ามันอาจจะเป็นความอาฆาตแค้นที่ ที่เขาเข้าใจถึงการตัดสินใจของคุณพ่อว่าพี่ต้นอะอ่าใช่เขาอาจจะแบบแค้นที่ทำให้เขาตายก็เลย อ่าเหมือนพยายามจะเอาพ่อไปด้วยให้ได้ อืมประมาณนั้นเลย เหมือนประมาณชีวิตแรกชีวิตนะอืมแล้วในและในอีกในตอนที่เหมือนระหว่างที่ระหว่างนั้นน่ะ คือผมเชื่อว่าคุณสองเองก็อาจจะรู้สึกในเวนี้เหมือนกันแล้วเพราะตัวคุณสองเองก็มีโอกาสได้พบเจอกับเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนต้นเรื่องที่เล่าให้ฟังแล้วว่าเห็นถุงมันยืนอยู่กลางถนนแล้วก็ ไปเปิดจนเจอศพแมว ถูกไหมอ่าใช่ครับ แล้วก็เหมือนกับว่าไอ้ถุงนั้นมันถูกเหยียบแล้วมันปีกออกเราก็เห็นว่ามันเป็นตกแมวที่ถูกเหยียบแล้วมันก็แบบสภาพแบบเน่าแล้วอะเน่ามานานมาก แล้วคำถามคือคุณพ่อเห็นด้วยไหมเห็นเหมือนกันนะ ตอนนั้น แล้วคุณพ่อจำได้ไหมคือตูมองว่าแรกพ่อรู้เลยว่าเนี่ยไอ้มันเป็นมีเงินแน่นอน ครับ ผมว่าเรื่องทั้งหมดนี้ก็น่าจะมีน้ำหนักเอ็นไปทางในเรื่องของการทวงแค้นอาฆาตกันนั่นแหละฮะ มีมีน้ำหนักไปในเวนั้นแหละมีน้ำหนักไปในเวนั้นแหละนะฮะก็ตามจนได้นะ แล้วก็มีคุณอายคนนึงก็มาเล่าถึงความเฮี้ยน หลังจากที่เอาศพไปในห้องเก็บศพอาชื่อเลยนะฮะ ชื่อลุงเหลืองตาเชนนะ ตาเชนจะเรียกตาเชนนะมันไนอ่าอ่าจะเป็นเหมือนในหนังเรื่องนึง แกจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นแกก็เขาก็เลยเรียกรันอืมนะก็ตาเชนก็เลยเป็นคนที่เจอความเฮี้ยนของคุณต้น นะฮะในในในในระหว่างที่กำลังเขาเรียกไงอยู่ในห้องพักศพนะฮะในระหว่างที่ดูแลศพของคนที่ต้นนะครับนะเรื่องนี้สุดท้ายก็ตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนก็ไม่ได้ผ่านเหตุการณ์ไปได้นะฮะก็ คุณต้นไม่รอด คุณพ่อก็ต้องอยู่จนถึงวาระที่ต้องชดใช้ในเวลาของตัวเอง คุณสองวันนี้ขอบคุณมากเลยนะฮะมาเล่าเรื่องปิดท้ายให้กับรายการ เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วแหละผมว่านะ อ่าครับครับอ่า อันนี้อันนี้อีกมุมหนึ่งนะ ผมผมเองก็แอบรู้สึกแบบนี้ในใจนิดนึงเหมือนกันนะเนี่ย พี่อาอามอดเขาพิมพ์มา ผมผมแอบรู้สึกว่า คุณพ่อคุณสองยังยังยังรู้สึกผิดกับคุณต้นน้อย น้อยไปหน่อยกับการสูญเสียถึงชีวิตอ่ะ อ่าแกก็รู้รู้สึกผิดนะครับแต่ว่าแกคงแบบเป็นคนที่แบบ อ่าไม่อยากให้ผมเสียใจ ไม่อยากให้ผมเครียดอะไรพยายามปิดบังเอ่ออาจจะปิดอาจจะปิดบังอารมณ์ตัวเองในการที่จะพูดถึงเรื่องนี้ แล้วก็ในเรื่องของการถ่ายทอดเราอาจจะนักเล่าอาจจะถ่ายทอดในเรื่องของคำพูดไปทั้งหมดทุกได้อลอกที่คุณพ่อคุยไม่ได้หรอกเข้าใจได้เข้าใจได้เขาเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาทำแน่นอนนะเพราะว่าเขาก็ดูแลแมวอย่างดีแล้วก็ อ่าจะใช้ทางครอบครัวเขาอย่างดี แล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนในสิ่งที่ผิดพลาด อืมอืมอืมอืมอืมอันนี้ก็ถูกของคุณซองเหมือนกันจะบอกแบบนี้ว่าเราเราเราเราฟังตามเรื่องเราอันนี้จริงจริงจริงๆ v ี v อยากจะเป็นช่องช่องหนึ่งนะที่ทำแบบนี้นะคือ ถึงแม้จะมีคอมเมนต์ก็กล้าที่จะยกคอมเมนต์ขึ้นมาคุยกันในในในเชิงของเหตุและผลนะไม่ได้แบบว่าปล่อยให้คอมเมนต์โจมตีนักเล่าหรืออะไรเงี้ยถ้าคุณสองมีข้อโต้แย้งที่ เอ้ยอยากจะอธิบายตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยจะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดระยะยาวไงนึกออกใช่ไหมเออผมผมรู้สึกว่า มันมันควรเป็นเวนี้ยมันควรเป็นเวที่แบบ เออ มีข้ก็อสเดี๋ยงวยังไงยผมมีภาคหนึ่งอะเจุดเริ่มต้นของพ่อที่แกก่อนที่แกจะเสียชีวิต มันมีลางบอกเหตุลางบอกเหตุนี้เกิดขึ้นจากอ่าเป็นเจ้าวาดคนหนึ่ง ที่เขาเห็นล่วงหน้าครับ ว่าเรื่องนี้จะเกิดแล้วผมจะเล่าไปในเรื่องต่อไปแล้วกัน แล้วผมไม่เคยเล่าเรื่องนี้ที่ไหนเลย ได้ จัดเวลาได้เมื่อไหร่แล้วก็ เร็วๆนี้ คิดว่าน่าจะได้โทรศัพท์ใหม่มั้งยังฮะเนี่ย ก็น่าจะไม่เกินสัปดาห์หนึ่งนะเพราะว่า อันนี้ส่งซ่อมป่ะคุณสองอ๋อซื้อใหม่เลยครับ ซื้อใหม่เลยซื้อใหม่เลยโอเคโอเคครับได้ได้นะฮะก็เรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะกันความเชื่อแล้วก็เป็นเป็นของตอนแรกผมก็ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้เลยนะเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับดูดวงเรื่องเกี่ยวกับอ่า เาเรียกว่าอะไร เป็นคนที่สามารถมองเห็นวิญญาณ สามารถมองเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย ผมไม่เชื่อเลย จนไปเจอพระองค์นี้แหละที่แกเป็นระดับเจ้าวาดเลยอืของวัดวัดหนึ่งในปทุมธานีแล้วนะ ผมผมจะบอกว่าล่วงหน้าผมจะบอกว่า ไอเซนในการเห็นดวงวิญญาณหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่เคยโพธนากับใครนะ แล้วก็ไอเรื่องที่แบบจะบอกว่าเดจาวูและเห็นว่ามีใครกำลังจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิต ผมก็ไม่เคยบอกกับใครนะ แต่สุดท้ายอ่ะพอมาเล่าเรื่องในรายการพี่แจ็คอะไรเงี้ยเราก็เนี่ยมามาได้มีโอกาส มามาได้มีโอกาสแบบ พอคุณสองพูดถึงพระอาจารย์รูปเนี่ยก็เลยคิดถึงแบบ หรือเราจะเป็นเซนลักษณะแบบนั้น ผมยังไม่เคยมานั่งประเมินเซนตัวเองเนาะโอ้ยผมเป็นคนมีเซนแบบแบบไหนว่าอะไรเงี้ย ก็ผมจะเกิดเรื่องนิดนึงนิดเดียวก็คือ ผมน่าจะเคยเล่าในเรื่องถนนรินคนไปแล้วแหละไอ้ช็อตชเนี้ยจำเรื่องเหตุการณ์ที่ว่าพระเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ไหมที่ว่าครอบครัวเสียชีวิตทั้งหมดเลยครับ จำได้จำได้ที่หน้าปั๊มอ่าไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไอ้ถนนกีนคนไม่ใช่หรอถนนแค่นั้นเหมือนกันแต่ว่าอ่า ผมเล่านิดนึงแล้วกันจะเป็นระดับเจ้าวาดช่วงนั้นก็จะเป็นมีเนน ป่าบวกบวชภาคฤดูร้อนเนี่ยสามองค์แต่ก็จะดูแลในสามองค์เนี้ยจะเป็นวัดเล็กๆจะอยู่มีพระไม่กี่องค์อ่ะเนนก็เนี่ยมีไม่กี่องค์ก็มีสามองค์เนี่ยแกก็พาเนนเดินบินธบาตปกติเลยแกตีโค้งออกถนนปุ๊บแกพูดกับเนนเลยเนนเนนทั้งสามอ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะอย่าเงยหน้ามามองนะให้มองแต่ที่พื้นอย่างเดียว ก็คือเดินให้เดินในลักษณะที่แบบก้มหน้าอยู่แล้ว แต่ทีเนี้ยเขาให้หยุดอยู่กับที่อ่ะอืม ให้ให้เนนสามองค์เนี่ยหยุดอยู่กับที่แล้วก็ให้มองกับพื้นเออก็จำได้่จำได้นะเรื่องนี้พี่สองเล่าผมแล้วไง ถนนกินคนไงใช่จะคล้ายๆอย่างนั้นเลยเออเออบทสุดท้ายคือไม่เกินนาทีอ่ะก็เกิดอุบัติเหตุโศกนาฏกรรมเลยแต่ช็อตสุดท้ายที่เนน อ่า ที่มันมีเนนองค์หนึ่งแหละแกไม่เชื่อคำพูดพระอาจารย์หรอก ก็เงยหน้ามามอง ก็เห็นภาพเหตุการณ์เลย คือครอบครัวครอบครัวนั้นน่ะ นั่งพนมมือด้วย แบบเหมือนคนที่รอใส่บาตรทั่วไป แล้วยิ้มแย้มหน้าตาแจ่มใส ปกติเลยเหมือนคนที่ แบบครอบครัวดูแจ่มใสมากเลย แต่ รถสิบล้อ รถสิบแปดล้อหลับในลากไปทั้งหมดอืมนั่นก็คือเหตุการณ์ที่พระอาจารย์ ระดับเจ้าวาดเขาเห็นล่วงหน้า อืม แล้วเขาให้เนน ยืนอยู่กับที่พอทุกอย่างมันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บก็เดินผ่านไป การที่ผมเล่าทั้งหมดก็คือคนคนเจ้าวาดคนนี้เลยที่ทำนายชีวิตพ่อไว้แล้ว ทุกคนลืมคำพูดของเจ้าวาดไปแล้ว บทสุดท้ายคือมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยตามที่เขาพูดไว้ทุกอย่างเลย ถูกไหมเละเลยอ่ะเขาบอกว่า ในมันเรื่องมันยาวอะเอาไว้เป็นพอร์ตหน้าแต่ว่าผมเกิดนิดนึงก็คือ เขาบอกว่าถ้าพ่อกลับมาหาแม่ ในช่วงที่เวลายังไม่ควร อืมพ่อจะตายครับพ่อจะตายในกรรมของตัวเอง ครับ ต้องให้เขาถึงเวลาที่เขาจะกลับมาหาแม่ก่อน อย่าดึงเขากลับมา อืมแต่ถ้าพยายามดึงเขากลับมาแล้วยังไม่ถึงเวลาเขาจะตายครับ นี่คือคำพูด เอ่อ ระดับเจ้าวาดนะที่เขาดูดูดูดวงชะตาชีวิตให้ครับก็จบไปนมาแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้